ต่อไปก็จะเป็นบทเรียนสุดท้ายนะครับของการเรียน MIT App Inventor ก็คือการแปลงผลงานหรือว่า compile งานออกไปเป็นงานที่ใช้ได้จริงๆ ก่อนอื่นนะครับ ก็ให้เราเปิดโปรเจกต์ของเราขึ้นมาก่อนจะเป็นโปรเจกต์อะไรก็ได้นะครับ ที่เราสร้างเสร็จแล้ว ตอนนี้ผมก็จะเปิดโปรเจกต์ของวิดีโอวอลซึ่งเพิ่งได้สร้างเสร็จไป แล้วก็ทำการทดสอบเรียบร้อยแล้ว ในการทดสอบแอปพลิเคชันจะอยู่ในโปรแกรม MIT แอป Companion แต่เวลานำไปใช้งานจริง เราจำเป็นจะต้องทำให้โปรแกรมนี้อยู่ในรูปแบบของ .apk นะครับ หรือว่าอาจจะใช้ save นะครับ โดยผ่าน QR code ก็ได้ วิธีการไม่ยากเลยครับ เมื่อเราทำโปรแกรมเสร็จแล้วให้เราไปที่ build ครับ จะมีตัวเลือกให้เราเลือกอยู่ 2 ตัว ตัวแรกเราเขียนว่า app provide QR code for apk กับตัวที่ 2 save APK to my computer อาจจะมีคำถามนะครับว่า APK นี่คืออะไรตัว APK ก็คือไฟล์ที่ใช้สำหรับติดตั้งแอปพลิเคชัน บน Android ถ้าเราคลิกตัวแรก App provide QR code for APK ตัวโปรแกรม ก็จะทำการแปลงครับโดยก็จะมีตัวเลขเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นมา อาจจะใช้เวลามากหรือน้อยก็แล้วแต่ว่า ตัวโปรแกรมของเรานั้นมีความซับซ้อนขนาดไหนนะครับ แบบแรกจะเป็นการแปลงโปรแกรมให้เป็นแบบ QR code ซึ่งจะถูกแปลงอยู่บนเซิร์ฟเวอร์นะครับ ก็จะได้เป็น QR code วิธีการก็จะออกมาเป็น QR code แบบนี้ ให้เราใช้โปรแกรมที่อ่าน QR code นะครับ คราวนี้เนี่ยเราไม่ต้องใช้โปรแกรม MIT AI Tool Companion อีกต่อไปแล้วนะครับ โปรแกรมอะไรก็ได้ที่อ่าน QR code ได้ QR code ตรงนี้จะเป็น URL ที่พุ่งตรงไปให้เราโหลดไฟล์ .apk ตรงๆ บนเซิร์ฟเวอร์ของเราลงมา แล้วก็ทำการติดตั้งบนเครื่องของเรา โดยที่เราอาจจะต้องเข้าไป ปลดล็อกนิดหน่อยนะครับ ในกรณีที่เครื่องของบางคนยังไม่ได้ ไม่เคยไม่เคยติดตั้งโปรแกรมประเภท apk มาก่อนเราก็ต้องยอมรับ นะครับเขาจะมีให้เลือกว่าคุณจะยอมรับการติดตั้งโปรแกรมประเภทนี้ไหม แล้วก็กดยอมรับ ก็จะสามารถเข้าไปได้นะครับ โดยมีหน้าจอประมาณนี้นะครับ ตัวที่ 2 ก็จะคล้ายๆกับตัวแรกครับ แต่ว่าเราสามารถเซฟไฟล์ .apk ลงบนคอมพิวเตอร์ที่เป็น PC ของเราได้เลย แล้วเราค่อยเอาไฟล์ apk ตัวนี้เนี่ย เอาไปใส่ในอุปกรณ์ เคลื่อนที่โทรศัพท์มือถือของเราภายหลังได้นะครับ ซึ่งก็สะดวกกันไปคนละแบบ แบบนี้เนี่ย จะเป็นแบบที่เราสามารถนำไฟล์ไปให้ผู้เรียนของเรา หรือว่าคนที่เราต้องการจะให้ใช้งานเนี่ย เอาไปใช้ได้เลย เราก็จะต้องรอการคอมพลายคล้ายๆกับเมื่อกี้นะครับสักครู่ เมื่อคอมไพล์เสร็จนะครับ ก็จะเห็นว่าจะมีการให้เราเซฟไฟล์เป็นจุดหรือ .apk บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา เราก็กดเซฟเท่านี้เราก็จะได้งานที่สามารถนำไปแจกจ่ายให้คนอื่นได้แล้วครับ